พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมปุ๋ยนาโนคีเลตแก้ปัญหาผลผลิตสวนทุเรียน เกษตรกรสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองประสบปัญหาด้านผลผลิต เนื่องจากต้นทุเรียนไม่แข็งแรงจเจริญเติบโตได้ไม่ดีครับ นักวิจัยไทยจึงได้นำนวัตกรรมปุ๋ย คีเลตที่มีความปลอดภัย ต่อตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งนอกจากจะเพิ่มผลผลิตทุเรียนให้แก่เกษตรกรแล้วยังช่วยลดต้นทุน ค่าปุ๋ยค่าอาหารเสริมด้วยครับ นักวิจัย สวทช พัฒนานวัตกรรมปุ๋ย คีเลต สูตรธาตุอาหารรอง และเสริมสำหรับพืชโดยเทคโนโลยีคีเลชันที่มีความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชน เพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นปุ๋ยคีเลตสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการ ของพืช ปัจจุบันมีการนำปุ๋ยคีเลตไปใช้แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งประสบปัญหาด้านผลผลิตเนื่องจากต้นทุเรียนจเจริญเติบโตได้ไม่ดี ต้นไม่แข็งแรง ผลจากการใช้นวัตกรรมปุ๋ยคีเลตพบว่าสวนทุเรียนมีผลผลิตที่มากขึ้น ผลมีขนาดใหญ่ เพิ่มโอกาสในการทำตลาดระดับสูง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านปุ๋ย และอาหารเสริมอีกด้วย วิจัยและพัฒนา โดยนาโนเทคสวทช